สังขารมาถึงวัดป่า บ่อน้ำพระอิน ใจลูกเหมือนถูกก้อนหิน ทับจมดินแทบแตกแหลกลานสารสมอมทุกคล้ายติดคุกทางวิญญาณมาขอหลวงตาประหารรัโลภโกรธลง ในใจนั่งคุกเข่าลงตรงหน้าหลวงตาสินสักก้มกราบใจพร้อมยอมรับ กับคำสอนด้วยความเลื่อมใสหลวงตาลูกผูวเย็นวูบถึงคู่หัวใจ ปรองรักกับใจลูกไว้ ลวงตาช่วยใครให้ทีทุกเกิดจากรักก็ตอนอกหักผิดหวังทุกเกิดจากช้าง ไม่ปล่อยวางทุกยิ่งทวี ไม่รักไม่ชังทุกในใจคงไม่มี องตาเทศสอนแบบนี้ วิธีดับทุกข์คือปลงยิ่งเห็นหลวงตาบอกว่าเป็นพระสิ้นคิดเหมือนปรัชญาชีวิตให้เลิกคิดรักโลกโกรธลง หลวงตาเทศซ้ำ ย้ำเราตัดใจให้ปลง เพราะความรักโลกโกรธลง จะพาดิ่งลงอบาย รักก็ต้องอกหักผิดหวังทุกเกิดจากชัง ไม่ปล่อยวางทุกยิ่งทวีไม่รักไม่ชัง ทุกในใจคงไม่มี หลวงตาเทศสอนแบบนี้ วิธีดับทุกข์คือปลง ่งเห็นหลวงตา บอกว่าเป็นพระสิ้นคีเหมือนปรัชญาชีวิต ให้เลิกคิดรักโลกโกรธลง หลวงตาเทศซ้ำย้ำเราตัดใจให้ปลง เพราะความรักโลกโกรธลง จะพา ดิ่ง ลงอาบายทั้งรัก ทั้งชังคือเส้นทางแห่งความทุกข์ใจ สิ่ง ไหน ที่เปลี่ยนแปลงได้ อย่าไปยึดติดกับมัน